อันดับที่3ครับในส่วนเรซูเม่ก็คือเป็น professional หรือว่าเป็นประวัติการทำงาน จริง ๆ แล้วในส่วนนี้เป็นเป็นเป็นส่วนที่ยากของนักศึกษาจบใหม่ที่จะเขียนเข้าไป แต่ผมแนะนำนะครับจริงๆ แล้วเวลาเราเรียนในมหาลัยเนี่ย ส่วนของ professional background หรือประวัติการทำงานเราสามารถใส่ในส่วนของการร่วมชมรม การทำกิจกรรมระหว่างการศึกษา การได้ออกค่ายอาสา หรือการได้ทำงานอย่างอื่นที่ร่วมที่ไม่ใช่เป็นงานที่ตอนเรียน ซึ่งจะให้เห็นว่าในระหว่างเรียนเนี่ยเราได้ใช้ทักษะอะไรบ้างในการไปใช้ในการเรียน ซึ่งจริงๆ เวลาทำงาน พวกการจะพิจารณาทักษะ หรือว่าซอฟต์สกิลเนี่ยมากกว่าฮาร์ดสกิลซึ่งส่วนนี้น้องสามารถใส่ไปได้เต็มเลย ว่าน้องมีซอฟต์สกิลอะไรบ้างที่ใส่เข้าไป ส่วนที่ 3 นี้ไม่เป็นเรื่องเรื่องยากเลยนะครับ ไม่เป็นเรื่องยากเลยสำหรับ สำหรับการใส่เรซูเม่ก็คือประวัติการศึกษา ให้เริ่มใส่ประวัติการศึกษาเล่าย่อๆคร่าว ๆ มาว่า เริ่มต้นศึกษาปีไหนอย่างไรระดับมัธยมไหน ใส่ไปให้หมด หรือว่าจะใส่เรื่องของประวัติการอบรม พวกนี้ใส่เข้าไปก็ได้ครับ ส่วนเรื่องสุดท้าย เนื่องจากว่านักศึกษาจบใหม่เนี่ยเวลาเวลาผู้ประกอบการพิจารณาเรซูเม่เนี่ยองค์ประกอบสำคัญในเรซูเม่มันจะไม่เยอะเท่ากับ รีสูเม่ที่เป็นผู้ผู้สมัครงานที่ผ่านการทำงานมาแล้ว ซึ่งถ้าเป็นผู้ผู้สมัครงานที่ผ่านการทำงานมาแล้ว เราจะเห็นประวัติการทำงาน จะเห็น job description จะเห็นลักษณะงานที่เขาทามา ฉะนั้นส่วนนี้นะครับถ้าเราไม่มีส่วนที่เป็นประวัติการทำงาน น้องสามารถเอา activity หรือ relate skill ที่เกิดขึ้นในตอนเรียนมาใส่ อย่างเช่นทักษะ ทางภาษาทุกคนผมเชื่อว่าจริงๆแล้วตอนเรียนเนี่ยน่าจะได้เรียนภาษา แนะนำว่าให้น้องเนี่ยไปสอบโทเฟลโทอีกหรือการวัดผลทางภาษาอะไรสักอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นโปรไฟล์ที่ดีสมมติน้องอยากสมัครงานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ แต่ว่าน้องไม่มีโปรไฟล์เลยไปสอบเกี่ยวกับโทเฟลไว้แล้วบอกว่าเวลาสมัครงานบอกเลยว่าโทเฟล500คะแนนโทเฟล560คะแนนเอามาใส่เลยครับว่ามันจะเป็นสกิลที่เพิ่มขึ้น แล้วก็ หรืออย่างอื่นอย่างเช่นตอนเรียน น้องผ่านการประกวดอะไรบ้าง น้องเข้ากิจกรรมอาสาอะไรบ้าง เข้าค่ายอาสาอะไรบ้าง หรือทักษะอะไรที่เป็นทักษะเด่นบ้าง ซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดขายอีกตัวหนึ่งของรีสูเม่จริง ๆ แล้วรีสูเม่ถ้าผมอ้อลืมอีกอย่างนึงครับ สิ่งสำคัญเวลาผมพิจารณารีสูเม่รีสูเม่เลยทั้งรีสูเม่สิ่งแรกที่ผมจะดูเป็นอันดับแรกเลยนะครับ ก็คือ รูปถ่าย เนื่องจากว่าเราไม่ได้เจอตัวกันจริง ๆ ตัวเป็นๆ กันในการเริ่มต้นตั้งแต่แรก อย่าลืมนะครับการพิจารณาเข้าสมัครงาน บุคลิกภาพส่วนหนึ่งใช้ในการพิจารณาสมัครงาน บุคลิกภาพเบื้องต้นเราดูได้จากรูปถ่ายฉะนั้นถ้ารูปถ่ายน้องไม่ดี ไม่สวย ดูแล้วไม่ลุกสมาร์ทน้องตกข้อนี้ไปได้เลยนะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมว่า การทำงานในองค์กรเนี่ยต้องลุกสมาร์ทด้วยนะครับ รูปถ่ายต้องดูดี เป็นประเด็นที่ผมให้ความสำคัญต้นๆเลยนะครับ ในการดูถ้าดูลุกสมาร์ทดูดีเนี่ยคิดว่าอย่างอื่นน่าจะดีไปด้วยในความคิดของผู้ประกอบการนะครับ แล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือผมผมคิดว่ารีซูเม่ทั้งหมดเราควรให้ความสำคัญมีทั้งหมดอยู่ 4 ด้านก็คือ อันดับแรกก็คือรีซูเม่ต้องขายตัวเองได้ ถ้ารีซูเม่ถ้าน้องเขียนดีนะครับ น้องไม่จำเป็นต้องไปพูดอะไรเลย เขาอ่านถึงอ๋อน้องเก่งตรงนี้ น้องศึกษาทางด้านนี้มา น้องเคยทำงานทางด้านนี้ มีประสบการณ์แบบนี้รีสูเม่สามารถขายตัวน้องได้เลย ไม่ต้องพูดอะไรเยอะ เผลอๆ การสัมภาษณ์ ไม่ได้สัมภาษณ์เยอะ เพราะรีสูเม่ตอบไปเยอะแล้ว แล้วก็สิ่งที่ตัดมาที่สิ่งที่ควรให้ความสำคัญนอกจากการเขียนองค์ประกอบ 5 อย่างแล้วนะครับ ก็คือภาษาที่ใช้เขียน ส่วนใหญ่ผมเป็นห่วงเด็กรุ่นใหม่ เวลาคุยก็จะใช้ภาษาที่เป็นภาษาวัยรุ่น ทีนี้เวลาพอไปเขียนรีซูเม่ ก็ใช้ภาษาวัยรุ่นในการเขียนพอเขียนออกมา มันไม่ใช่เป็นถูกหลักไวยากรณ์นะครับ ฉะนั้นระวังให้ดี องค์กรหลาย ๆ องค์กร หรือเวลาการทำงาน เราต้องใช้ภาษากระชับ ได้ใจความถูกหลักไวยากรณ์นะครับ สุดท้ายครับที่ผมฝากเรื่องของรีสูเม่ประเด็นสำคัญนอกจากองค์ประกอบ5ส่วนแล้ว มันจะมีฟิลสำคัญอยู่ส่วนหนึ่งก็คือบุคคลอ้างอิง สิ่งที่ผมเคยเจอนะครับ ส่วนของบุคคลอ้างอิง บุคคล้บุคคลอ้างอิงส่วนใหญ่น้องจะเอาอาจารย์ที่ปรึกษา เอาอาจารย์ประจำสาขาที่น้องรู้จัก แต่น้องอย่าลืมนะครับ ว่าอาจารย์เหล่านั้นรู้จักน้องหรือเปล่า เราต้องมาดูว่าบุคคลอ้างอิง ทำหน้าที่อะไร บุคคลอ้างอิงจะทำหน้าที่ เมื่อเราต้องการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้นเพิ่ม เราจะโทรไปถาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบุคคลนั่งอิง เมื่อ ผู้ประกอบการโทรไปถามข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคคลอ้างอิง แล้วบุคคลอ้างอิงนั้นตอบเกี่ยวกับตัวน้องไม่ได้ แสดงไม่ได้คะแนนตรงนี้เลยนะครับ น้องจะเสียเปล่าเลย สมมุติเราใส่ชื่อแฟนเข้าไปเนี่ย ในเรื่องของบุคคลอ้างอิงซึ่งซึ่งไม่แนะนำนะครับ พอเขาโทรไป สวัสดีค่ะ ขอสอบถามเกี่ยวกับการเรียนหรือการทำงานหรือพฤติกรรมของ นักศึกษาคนนี้หน่อยนะคะ ตอนที่ทำงานเป็นยังไงถ้าตอบเกี่ยวกับตัวนักศึกษาไม่ได้คะแนนตรงนี้ตกเลย และอีกประเด็นหนึ่งนะครับ ส่วนใหญ่พอ นักศึกษาใส่เข้าไปเนี่ยหนึ่งคือไม่ขออนุญาตอาจารย์ เคยเป็นเคสคดีเกิดขึ้นแล้วนะครับ อาจารย์ไม่ยอมให้ข้อมูล ต้องไปเอาข้อมูลออกกันเลยนะครับ ในส่วนบุคคลนั่งเองแล้วอันที่ 2 ก็คือ นักศึกษาต้องมั่นใจว่าอาจารย์รู้จักเราดี ไม่ใช่พอ ผู้การโทรไปสวัสดีค่ะขอรายละเอียดเกี่ยวกับน้องนักศึกษาคนนี้หน่อยค่ะตอนเรียนก็ตั้งใจไหมคะ อาจารย์นั่งนึกคนไหนเคยเรียนกับผมด้วยเหรอครับ เรียนเมื่อไหร่น้องตกคะแนนส่วนนี้ไปเลยนะครับงั้นส่วนบุคคลนั่งเองเป็นส่วนสำคัญผมว่าอีกส่วนหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญทั้งหมดนีนะครับ คิดว่ารีสูเม่เป็นส่วนเหมือนกับเป็นประตูด่านแรกที่ทำให้ ผู้ประกอบการได้เข้ามารู้จักเรา ฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับรีสูเม่มากๆครับ ในการที่จะให้เป็นด่านแรกเข้าไปให้ผู้ประกอบการสนใจในตัวเราครับ